จากที่เรียนบทเรียนที่ 3 แหล่งสารสนเทศนั้นสามารถสรุปเนื้อหาได้ดังนี้ แหล่งสารสนเทศ เป็นสถานที่รวบรวมความรู้ สารสนเทศต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ ได้แก่แหล่งสารสนเทศบุคคล เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต เช่นเว็บไซต์สถาบันการศึกษา เว็บไซต์บริษัทธุรกิจ หรือแม้แต่เว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ แหล่งสารสนเทศสถานที่เช่น โบราณสถาน อนุสาวรีย์ อุทยานแห่งชาติ และมีการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศโดยต้องพิจารณาคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความทันสมัย เป็นแหล่งที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้า รวมถึงเป็นแหล่งที่เข้าถึงได้ง่าย พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะ